ในการใช้วิธีการทดสอบสมมติฐานภายใต้ชื่อเทคนิคว่า independent samples t test นะคะ มันเป็นอย่างไร เราจะใช้สถิติ independent sample t test ถ้าหากว่าทดสอบสมมติถ้าหากว่าสมมติฐานของเรานะคะ มีเจตนาต้องการเปรียบเทียบ เป็นการเปรียบเทียบตัวแปรตามเชิงปริมาณที่แยกตามตัวแปรต้นเชิงกลุ่ม ที่สำคัญก็คือตัวแปรต้น แยกเป็นกลุ่มนะคะต้องมีเพียงแค่ 2 กลุ่มเช่น ตัวแปรต้นเป็นเพศของคน เพศชายกับเพศหญิง เราต้องการจะดูว่า ปริมาณการเปิดใช้ Instagram ของนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงแตกต่างกันหรือว่าเหมือนเหมือนกัน อย่างนี้เป็นต้น นะคะ หรือ ต้องการทดสอบว่า เพศของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อสินค้าในร้านวัดสันอันนี้เป็นสมมติฐาน นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันสังเกตนะคะว่าสมมติฐานแรกเรามีตัวแปร 2 ตัวนะคะตัวแปรหนึ่งคือเพศของนักศึกษา อีกตัวแปรหนึ่งก็คือปริมาณการใช้ Instagram ซึ่งเพศมี 2 กลุ่ม เป็นตัวแปรต้นปริมาณการใช้ Instagram เป็นตัวแปรตาม ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะหรือสมมติฐานที่ 2 ตัวแปรต้นก็คือเพศมี 2 กลุ่ม แล้วก็ปริมาณการซื้อสินค้าในร้านวัสันก็คือตัวแปรตาม ซึ่งเป็นปริมาณการซื้อก็ต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะวิธีการใช้โปรแกรม เราก็ใช้เมนูคำสั่ง analyze แล้วก็ compare mean compare โดยวิธีการ independent samples t test นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะตัวอย่างสาธิต มีตัวแปรอยู่ 2 ตัว ก็คือตัวแปรคะแนนสอบ นะคะแนนสอบชื่อว่าชื่อตัวแปรคือสกอร์นะคะ แล้วก็ ตัวแปรที่ชื่อว่าเเจนดอร์เจนเดอร์ที่ 1 เป็นผู้ชายเจนเดอร์ที่ 2 เป็นผู้หญิง แสดงว่าเรากำลังเปรียบเทียบคะแนน เรากำลังต้องการเปรียบเทียบคะแนนสอบของนักศึกษาระหว่างชายกับหญิงนะคะไหนมาลองดูโจทย์สักนิดนึงสิว่าเราต้องการจะทดสอบว่าอะไระนะคะโอเคเราต้องการทดสอบ ภายใต้สมมติฐานที่ว่า นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีคะแนนสอบแตกต่างกัน ซึ่งสมมติฐานตรงนี้จะเป็นสมมติฐานแบบ two tail นะคะคำว่าแตกต่างกันเนี่ยมันตรงกับเครื่องหมายคณิตศาสตร์ไม่เท่ากับ เพราะฉะนั้นข้อความไม่เท่ากับมันต้องยกข้อความนี้วางไว้ที่สมมติฐานรอง แล้วก็ที่สมมติฐานว่างหรือสมมติฐานหลัก หรือ HO เนี่ยจะต้องเขียนว่านักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีคะแนนสอบไม่แตกต่างกัน ส่วน H1 ก็เขียนว่านักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีคะแนนสอบแตกต่างกัน แล้วเราก็ใช้คำสั่ง compare mean แบบ independent sample t test นะคะ มาลองดูพร้อมกันนะคะว่าผลการทดสอบเป็นอย่างไรนะคะคลิกเมนูคำสั่งแบบที่ แจ้งเมื่อตะกี้นี่นะคะ และเลือกตัวแปรคะแนนสอบ เป็นตัวแปรที่ต้องการ test นะ test variable และเลือก grouping variable ในที่นี้ก็คือตัวแปร gender เข้าไป แล้วก็คลิก define group นะคะ ว่าเราต้องการกำหนดกรุ่ง1เป็นเลข 1 ก็คือผู้ชายกรุสอ2เป็นเลข 2 คือผู้หญิงถามว่าสลับได้ไหมคะกรุ่ง1เป็น 2 ได้ไหม กรุ๊ป2เป็น1ได้ไหม ตอบว่าได้ค่ะนะคะ แล้วก็กด continue และโอเคนะคะ ผลลัพธ์ปรากฏเรียบร้อยอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะ ผลลัพธ์ได้ความมาว่า คะแนนสอบของผู้หญิงที่มีจำนวน 26 คน เฉลี่ยได้ 59.35 ในขณะที่ผู้ชายซึ่งมีอยู่ 18 คนนะเฉลี่ยได้ 51.28 นะคะ ค่า standard deviation ก็เกิดเป็น 14.23 กับ 15.42 ตามลำดับนะคะทั้งนี้ผลของการเปรียบเทียบความแตกต่าง ซึ่งเราต้องการพิสูจน์ว่า นักศึกษาชายกับหญิงมีคะแนนสอบแตกต่างกันหรือไม่เป็นการทดสอบแบบ two tail นะคะ เป็นการทดสอบแบบ two tail ซึ่งค่า s i กทูเทลที่ปรากฏ ในส่วนของการทดสอบความเท่าเทียมกันของค่าเฉลี่ย ที่แสดงด้วยตัว t-test นั้น ค่า six to tail ได้จุด081 หรือจะเป็นจุด087เนี่ยกรณีนี้เราต้องใช้จุด081 เพราะว่าผลการทดสอบความแปรปรวนมา พบว่าความแปรปรวนของคะแนนสอบระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงเนี่ยมีเท่าเท่ากัน เพราะฉะนั้นเราจะเลือก บรรทัดที่บอกว่า equal variances assumed นะคะ ปรากฏว่าค่า p value กรณีนี้จะเป็นจุด081จุด081 มีค่ามากกว่าค่าอัลฟาที่กำหนดโดยทั่วไปก็คือจุด05 เมื่อค่า p value มากกว่าจุด05 เพราะฉะนั้นผลสรุปก็คือ ยอมรับสมมติฐานว่าง ยอมรับสมมติฐานว่าง หันกลับไปดูว่าสมมติฐานว่างเราตั้งว่าไง สมมติฐานว่างเราตั้งว่า นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีคะแนนสอบไม่แตกต่างกันนะคะ เพราะฉะนั้นนี่คือข้อความที่เราพิสูจน์มาแล้ว พบว่าจากข้อมูลหลักฐานที่ทดสอบนะคะบ่งชี้ว่าคะแนนสอบของนักศึกษาทั้งๆทที่เราเห็นนะคะว่าค่าเฉลี่ยได้ 59 กับ 51 ในความคิดเรามันน่าจะแตกต่างกัน แต่เมื่อมันผ่านกระบวนการเปรียบเทียบด้วยกันกับค่าความแปรปรวนระหว่างข้อมูลแล้ว เราพบว่ามันยังแตกต่างกันอย่างไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นก็สามารถสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ย ของคะแนนสอบระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงในกรณีนี้ไม่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ